สวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสิริมาศเฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ค่ะ รายวิชานี้มีชื่อว่า สถาปัตยกรรม กับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคบทบาทของประชาชน ค่ะ รายวิชาสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน เป็นรายวิชาที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน และลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด แนวทางการประยุกต์ และปฏิบัติ ผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรม การใช้งานอาคารเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งจะมีการพิจารณาสอดแทรกบทบาทตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคน พิจารณาแนวทางเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยการบริหารทรัพยากรรอบตัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 หน่วยเรียน มีระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอน 2 รอบ ในระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ระหว่างเนื้อหาในแต่ละบทเรียน จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดสอบ pre-test การทดสอบความรู้ย่อย การทำกิจกรรมในบทเรียน และการทดสอบหลังเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละร้อยจะแบ่งออกเป็นการวัดและประเมินผลร้อยละ70 จะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากคำถามประนายของแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ภายหลังจากการเรียนจบทั้ง 5 หน่วยเรียนแล้ว และอีก 30%จะเป็นการประเมินผลความตั้งใจและการเข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ50 ขึ้นไป และได้ทำกิจกรรมภาคบังคับ คือการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และแบบประเมินผลความพึงพอใจของรายวิชา ภายหลังจากเรียนจบทั้ง 5 หน่วยเรียนแล้ว จะได้รับการพิจารณาให้ผ่าน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่เอกสารประมวลรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหารายวิชา เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้สำหรับผู้สอนและผู้ช่วยสอนในรายวิชา ประกอบไปด้วยผู้สอน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริมาศเฮงรัศมี และผู้ช่วยสอนได้แก่นายปรินบุตรตีและนี่คือภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสถาปัตยกรรม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน และขอเชิญชวนผู้สนใจ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของความยั่งยืน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของตนเองและบทบาทที่เป็นไปได้ต่อการสร้างเสริมสถาปัตยกรรม เพื่อความยั่งยืนต่อไปค่ะ